นี่แกแอบอ่านชีวะอีกแล้วใช่ไหม แกคิดว่าลูกไม้ตื้นๆ แบบนี้จะตกปลาฉันได้เหรอ ไม่พ่อ ผมอยากเป็นหมอ ผมอยากเป็นหมอจริง ๆ แกอยากมีชื่อขึ้นไวนิ้วหน้าโรงเรียนมากใช่ไหม ฉันสั่งทำให้แกก็ได้ ผมจะสอบหมอ พ่อจะได้มีอะไรไปอวดป้าข้างบ้านได้ไง แต่แกชอบเล่นดนตรีนี่ แกทำแล้วมีความสุข แกต้องทำมันต่อไป ไม่พ่อผมไม่สนใจ ผมจะทำเพื่อพ่อ ผมไม่อยากมีชีวิตของตัวเอง แกไม่ต้องมาทำอะไรเพื่อฉัน อีกสิบปียี่สิบปีฉันตายแล้วแกต้องทำเพื่อชีวิตของตัวเองแกเล่นสมสายฉันดูเดี๋ยวนี้ถ้าแกตีขอดีไม่เนื่องไม่ได้แกไม่ใช่ลูกฉัน คอร์ดง่ายๆแค่เนี้ย แกก็เล่นไม่ได้ฉันรู้นะว่าแกเรียนตามเพื่อน แล้วยังแอบไปมั่วสุมติวชีวะกับเพื่อนแกอีกก็มันเลื่อนเปิดเทอมอ่ะ เจ้าเวลาที่ไหนไปเตรียมตัวสอบอ่ะ โอ้ยแม่นนะก็พ่อเป็นแบบนี้ไง แม่ถึงทิ้งเราไปเฮ้ยพ่อแกโทษมันมากนัใช่ไหมอย่าทำเดวิด แกคิดว่าฉันโง่มากสินะ พอแล้วพ่อหมอมันไม่ดียังไง พ่อหนูไม่เกลียดมันนักอะเป็นหมอมันดีมันรักษาคน มันมีเกียรติ แต่มันไม่ดีกับตัวแกเอง แกต้องทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่พ่อ ผมอยากเป็นหมอ ผมอยากเป็นที่เชิดหน้าชูตายกับวงตระกูล ผมอยากให้พ่อหน้าใหญ่ในวันเชงไม่รุมญาติ ไปอวดอตัวแปะกับอาซาอีได้ ผมจะเป็นหมอ ผมอยากมีการงานที่มั่นคง ความมั่นคงมันคือสิ่งที่แกต้องสร้างขึ้นมาเอง ถ้าแกตั้งใจและขยัน อาชีพอะไรมันก็มั่นคงทั้งนั้นแหละ แกฟังแต่หัวใจคนอื่น แต่แกเคยฟังที่หัวใจของตัวเองบ้างไหม ผมขอโทษผมจะไปเป็นมือกีตาร์วงโพสล็อก โอ้ยเบาๆไอ้นี่จะมาท่องออดิต อันแท็กเซชันอยู่นั่นแหละ ไปเป็นยูทูบเบอร์ในแล้ว หัดถ่ายวอล์กทุกวันบ้าง ไม่ หนูจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ให้แม่ไปอวดคนข้างบ้านได้ ชัดเดอะฟักอัพถ้าคืนนี้ยังเต้น cover เลดเวเวตไม่ได้นะ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 เขาก็กลับไปจับอีกคอร์ดหนึ่งแทน ไม่รู้ B major 7 หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ จุดที่สองเดวิดหลังจากที่เดวิดถูกพ่อจับทุ่มลงพื้น อวัยวะภายในของเดวิดก็กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดเลย ลูกชายเห็นเดวิดร่างสลายก็ร้องไห้ออกมา พอตัดภาพมาอีกที อวัยวะภายในของเดวิดก็กลับมากองกันอยู่ด้านหน้าหมดเลยอะ จุดที่สามแอร์ฉากที่พ่อโมโหเงื้อมือจะฟาดลูกชายแอร์ด้านหลังก็ยังทำงานเป็นปกติอยู่ ต่อมาพ่อก็ตัดสินใจไปจับเจ้าเดวิดทุ่มลงไปแทน แล้วลูกชายก็ร้องไห้คร่ำครวญในขณะที่แอร์ด้านหลังก็ได้ปิดตัวเองไปซะแล้วและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับ